สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นาวารีแอคนะคะช่องที่ว่าด้วยเรื่องของ s a f i c Community และสำหรับวันนี้ ซีรีส์ GL เรื่องใหม่อีกหนึ่ง เรื่องในปี 2023 นะคะ ก็ออกไพลอตมานะกับ Reward for You the Series อ่าฮะวันนี้เราก็เลยจะมา reaction นะคะ ไพลอตตัวแรกของซีรีส์เรื่องนี้กันนะคะ จะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ พลังย้อนเวลา แต่ก็ไม่สามารถฝืนดวงชะตาได้โอ้เรื่องนี้แบบมีพลังย้อนเวลาหรอพี่วาพี่จะเจอเนื้อคู่ตอนหิมะตก หิมะตกที่กรุงเทพเนี่ยนะนี่แกเห็นนิมิตและเห็นภาพหลอนเนี่ย แล้วพี่ไม่อยากรู้เหรอว่าเนื้อคู่พี่อะคือใคร อนมาเจอกันโอ้องอะไรวะโหดมากแน่ใจเหรอว่าเป็นคนนี้ยวีไม่เคยมองพลาดค่ะวีวีมีพลังวิเศษสามารถเห็นนิมิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโอ้ ความสามารถของฉัน คือควบคุมการเวลา โอ้ว้าวอ้มีความแบบเป็นไซไฟเหรอ เฮ้ย ดีดี เฮ้ยเขินแล้วนะ าคะเข้าชมเมื่อกี้เหรอ ชอบเธอตายแล้วอาจารย์สวยจังเสียดายได้แค่มองแต่เป็นเจ้าของไม่ได้อันนี้แต่นี้เรื่องนี้โพชัดมากเลยนะ แต่าอ่จบกันอ่มมีสิ่งหนึ่งที่วิวี่ไม่เคยบอก ทุกครั้งที่ฉันกับพี่โฟได้รักกัน มีวีจะต้องจากฉันไป เอ้า ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะรักกันได้ยังไง ถ้าย้อนเวลาเพื่อกลับไปแก้ไขทุกอย่าง ตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกัน พี่โฟจะยังจำมาได้ไหม ได้สิ เพราะจัตวา มีคนเดียวบนโลกไง โอ้เฮ้ย ดีจังเลยอ่ะ คือมีซีรีส์สำหรับเรานะ คือซีรีส์ที่เป็น GL ในแบบหลายๆช่องอะ่ะ เออ เรื่องนี้แบบออกแบบ ไซไฟ แล้วก็นางเอกโพชัดมากนะคะสำหรับเรื่องนี้แบบอีกคนนึงก็คือแบบลุกเท่ๆเลยอีกคนนึงก็จะลุกหวานๆแต่อันเนี้ยเราไม่ไม่รู้ว่าเราไม่ไม่ไม่รู้ว่าเราเข้าใจถูกไหมนะว่ามีชื่อจัตวาใช่ไหมวากับวิวีอาจจะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเออเพราะแบบแล้วก็จะมีเรื่องของเวลาเรื่องการควบคุมการมองเห็นอนาคตต่างๆ อะไรอย่างนี้ เออ น่าน่า น่า น่าสนใจอ่ะ น่าติดตามนะ เรา ยังไง เราตามดูแน่นอนนะคะ สำหรับซีรีส์ เรื่อง Reverse for You the Series นะ แต่ อันนี้เรายังไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะ ไม่แน่อาจจะไปลอง อ่านอ่านดูก่อน เนะอยากรู้ว่าแบบ เออ เนื้อหา มันเป็นประมาณไหนเนาะ เพราะอันเนี้ย กับไพลอตเรายัง เรายังแบบคุมเครือคุมเครืออยู่ว่า เออ ใช่ไหม อย่างที่เราคิด แต่ว่า บอกเลยว่า เนื้อเรื่อง ดูน่าสนใจนะ ซีรีส์เรื่องนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนาวารีแอคด้วยนะคะ แล้วถ้าซีรีส์เรื่องนี้ออกเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาทำรีแอคชั่นกันแน่นอนค่ะ และสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ บ๊ายบาย